เช็ดเคนี่นอกปีก็ยังไหลดีขนาดนี้ไอโลนซ่าแม่งเอาจัด บอกแล้วโลนซ่าแม่งตัวแรงจริงนะเมื่อนะอย่าไปหยองครับผม อย่าไปหยอง ถือว่ามาดีเลยจัดมาจัดมาสเก็ตเตอร์สองตัวแล้วขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อเข้าฟรีเกมว่ายังไงมาฮึบโอ้โหยังไม่เข้านะยังไม่เข้าไม่เป็นไรลุยกันต่อผมลุยกันต่อ ผมว่าเกมนี้มันต้องเข้าฟรีนะถึงจะมันแต่ว่า นอฟีก็มันเหมือนกันถ้ามันไหลนะเพราะนี่ไงมันมาแล้วจังหวะนี้ว่ายังไงล่ะครับ ไหลไหลไปเพื่อไหลไหลไปโอ้โหวายเข้าโคตรดี บอกได้เลยว่าวายเข้าโคตรดีเต็มกราฟผมดอนนี้สวยงามจัดจัดเชดเ่โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยนอกฟีแล้วเนี่ยโอ้โหก้อนโตไป 229บาทเช็ดโคกโอ้โหไปจัดไปสิบเลยละกันครับผมมา นอฟียังโหดขนาดนี้ในฟีจะขนาดไหนกันวะฟีเกมให้หน่อยได้ไหมฮัลโหล ก็ถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะสามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ปักหมดไว้ได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นนะพนะรับทัวร์เลยด้วยนะครับจัดมารีบตามมาเมื่อรีบตามมาเฮ้ยเอาหน่อยเว้เบ็ดยี่เลยแล้วกันมาวัดใจไปเลยวัดใจไปเลยขอจำแจมขอจำโอ้โหถ้าเบ็ดยี่ได้เข้าฟรีนะมึงบอกเลยว่ารู้เรื่องแน่นอนนะครับนะ ข้าฟรีนี่บอกเลยว่ารู้เรื่องแน่นอน เอ้ย แล้วมันไหลวีโลนซ่ามันมาอีกแล้วอ่ะชิดเคโอ้เอาวิ่งนี่ไงนี่ไงโอ้โหกำลังพูดถึงพอดีแล้วมันก็มาพอดีมาจัดไปดิครับฟรีสปินเบ็ดยี่นะเมื่อจังหวะนี้ว่ายังไงล่ะครับมาสาวน้อยหมวกชมพูของเราการันตีกันแตกไปดอกนี้แล้วไปยังไงต่อไหลหรือเปล่าผมไม่ไหลทำไมเป็นไรยังมีโอกาสอีกเจ็ดรอบนะเพื่อนจัดไปยาวๆยาวๆไปครับผมยาวไปยาวไปยังได้อยู่ อูซี่มาว่าไงอูซี่อูซี่ส่วนนการอนี้กันแตกไปแล้วยังไงต่อโอ้โหหลายๆหน่อยดีวะหลายๆหน่อยเก็บตัวคุณกันหน่อย โลนซาโลนซามันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วเต้นกราฟไปดอกนี้แล้วไปยังไงกันต่อไหลๆหรือเปล่าหูสองร้อยบาทนะดอกนี้สองร้อยบาทนะเอาเรื่องอยู่ผมเอาเรื่องอยู่กล่องพยาบาลเหรอโอ้โหไปแต่อีกเลยสามสปินเพื่อนว่าไง สาวน้อยมชมพูเอาดีครับเต็มกราไปดอกหนึ่งจังหวะนี้แล้วไปยังไงต่อไหลดีไหลดีเออต้องงั้นนี่วะการันตีการแตกไปการันตีการแตกแบบรัวๆอย่างนี้ก็แจ่มแมวดีครับสวยงามสวยงามเออมันต้องอย่างนี้แหละที่กูต้องการเช็ดคกเอาว่ะ เอาเรื่องจัดๆกับผมรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตไป 422บาทนะจังหวะนี้นะเอาเรื่องเอาเรื่องมาปล่อยนิดนึงมาปล่อยนิดนึงมาอีกสองสปินสุดท้ายนะเพื่อนสปินสุดท้ายแล้วว่ายังไงยังได้อยู่เปล่ายังได้อยู่หรือเปล่า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 จัดไปครับผมเพื่อนตามมาเล่นกันเยอะ ๆ นะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบ๊ายบาย สวัสดีครับ